อ้ออามจำได้หรือเปล่าคะที่เป็ดเคยมาปรึกษาเรื่องที่จะปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเป็นรายได้เสริมอะค่ะจำได้สิครับทำไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยใกล้จะลงมือแล้วค่ะฮะนี่คุยกันมาตั้งครึ่งปีแล้วนะครับ ยังไม่ลงมือเหรอครับเนี่ยอ้าวคิดจะปลูกก็ปลูกได้เลยเหรอคะ ต้องเตรียมตัวก่อนสิ ค่ะ แต่เรื่องปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละค่ะ เป็ดก็เลยศึกษาวิธีทำอยู่ แต่ที่เจอนะคะ แต่ละสูตรเนี่ยหมักที ลืมไปเลยค่ะ ใช้เวลาหลายเดือน แถมบางสูตรนะคะ ยังต้องคอยพลิกกลับกล้องปุ๋ยไปมาด้วยแล้ว แขนเล็ก ๆ แบบนี้จะพลิกไหวได้ยังไงล่ะคะ แล้วถ้าเกิดว่าสัก 2 เดือนเนี่ยรอไหวไหมครับก็ได้นะอ่าถ้ารอได้นะครับผมมีเทคโนโลยีเด็ดๆที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะมาแนะนำกันครับ โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกองอยู่เรื่อยๆ เพื่อเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ใช้ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งการพลิกกลับกองนั้นต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลา สถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร สวทช จึงสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์สว่างปัญญางกูล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุ ดิบเพียง 2 อย่าง คือเศษพืชและมูลสัตว์ ที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่ อย่างฟางข้าว เศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักตบชวา ใบไม้ โดยใช้เวลาผลิตเพียง 60 วัน ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่สำคัญ ต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีคุณภาพสูง ตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตรทุกประการ ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและขยาย ายผลการใช้ไปในวงกว้างค่ะ ว้าวว้าวว้าว วิธีการนี้ดีจริงๆเลยค่ะ อุ้ยแต่ถ้าจะกองใหญ่มา คือมาขนาดนี้คงไม่ไหวอะค่ะ สำหรับมือใหม่หัดหมักนะครับ ก็ทำกองเล็กก่อนก็ได้ครับ ลดปริมาณวัสดุลงทำวงตะข่ายเล็กๆ ก็ยังได้เลยนะครับ จริงสิคะน่าสนอะดูแล้วไม่เกินความสามารถค่ะ วิธีการนี้นะครับ เหมาะสำหรับทำไว้ใช้ในบ้านด้วยนะครับ อย่างพวกเศษใบไม้ใบหญ้าเนี่ย เราก็ไม่ต้องไปหาที่ทิ้งให้ยุ่งยากครับ พี่เป็ดจะเอามาใช้เป็นวัสดุหมักได้เลยนะครับขอบคุณอามมากเลยนะคะ ที่มาแนะนำค่ะ ไว้เป็ดจะตอบแทนด้วยผักปลอดสารแต่ตอนนี้ซื้อกินไปก่อนนะคะ หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 025648000 หรือที่ Facebook n a s d a สวทช ครับ แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆ ทางวิทยาศาสตร์ กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทย ที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้อง ว้าว ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ